ข่าวดี 18 พฤษภาคม 64 ครั้งโอนเงินวันนี้ 500 บาท กดเป็นเงินสดใช้ได้ เงินอะไรเช็คด่วน วัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นะคะ และก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องนะคะมาแจ้งข่าวสาร มาแจ้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากรัฐบาลค่ะ และสำหรับข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็มีการโอนเงินนะคะสำหรับกระทรวงการคลังนะคะ โอนเงินวันนี้นะคะ 500 บาทนะคะ จะเป็นเงินอะไรนะคะ คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินในส่วนตรงนี้หรือไม่นะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุก วันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและ เสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรืออสอมอนะคะในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ในชุมชนจำนวนกว่า1.05 ล้านคนนะคะ ซึ่งก็อนุมัติเพิ่มเงินให้อีก 500 1 0 0บาทนาน 3 เดือนนะคะ ซึ่งงวดนี้นะคะก็ได้รับวันนี้เป็นงวดที่ 2 แล้วนะคะ เงินเข้าวันนี้นะคะ 500 บาทนะคะ ก็แจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องอสอมมทุกท่านนะคะ เงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะ สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยค่ะ ซึ่งทางช่องนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องอสอมอทุกท่านนะคะ วันนี้นะคะเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นค่าตอบแทนนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องอสอมอทุกท่านนั่นเองนะคะ ซึ่งหาร้อยบาทนะคะก็ทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะสำหรับสามแพทย์ระบาดของโควิด -19 ราชไปกดนี้นะคะใช้ได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ